การพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความหมายของสิ่งที่เราเห็น และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการถอดรหัสและการเข้ารหัส นั่นเองค่ะ อยากทราบแล้วใช่ไหมคะ ว่าการถอดรหัสและการเข้ารหัสมีความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ การถอดรหัส การถอดรหัส เป็นการแปลความหมายของภาพ ข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ที่มองเห็น หมายถึงการอ่านภาพได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจและสามารถเชื่อมต่อเนื้อหาของภาพ ตลอดจนสามารถแปลภาพให้เป็นคำพูด และมีความชื่นชมในสุนทรียะของภาพนั้น การที่คนเรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เราจะเรียนรู้จากสิ่งที่มองเห็นนั้นได้ถูกต้อง การแปลความจากภาพที่เห็นจำเป็นจะต้องได้รับการแนะแนวทาง ในการถอดรหัสของสิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้อง สาเหตุที่ทักษะการแปลความหมายและการสร้างความหมายจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวแตกต่างกันนั้น ก็เนื่องจากตัวแปรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ พัฒนาการทางอายุ การที่ผู้เรียนจะถอดรหัสสิ่งที่มองเห็นนั้นออกมาเป็นอย่างไรมีผลกระทบมาจากตัวแปรต่าง ๆ มากมาย เด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี จะแปลความหมายของสิ่งที่เห็นนั้นแยกออกเป็นส่วน ๆ โดยจะบอกได้ว่าส่วนประกอบของสิ่งที่เห็นแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไร ส่วนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เมื่อเห็นสิ่งใดแล้ว จะสามารถย่อเรื่องและสรุปความหมายของสิ่งที่เห็นได้ ข้อต่อมาคือวัฒนธรรม บุคคลที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน จะทำให้แปลความหมายของสิ่งที่เห็นแตกต่างกันไปด้วย โดยตัวแปรนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีอยู่ก่อนในแต่ละคน แต่ความแตกต่างนี้เป็นการยากที่จะประเมินได้ ภูมิหลังทางวัฒนธรรมนี้ มีอิทธิพลสำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น เด็กที่อยู่ในเมืองหลวง และเด็กในชนบท จะแปลความหมายของภาพชีวิตประจำวันบนท้องถนนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ความชอบในการดูภาพ ในการเลือกภาพมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนจะต้องทำการเลือกอย่างเหมาะสมระหว่างความชอบ กับภาพที่ดูแล้วจะให้ผลดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากภาพที่ตนชอบดู ตัวอย่างจากผลการวิจัยต่อภาพที่ชอบดูชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีแนวโน้มที่จะชอบดูภาพประกอบแบบง่าย ๆ ในขณะที่เด็กอายุมากขึ้น จะชอบภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ผู้เรียนส่วนมากจะชอบดูภาพถ่ายมากกว่าภาพวาดลายเส้น ถึงแม้ว่าจะมีหลายกรณี ที่ภาพวาดลายเส้นจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าภาพถ่ายก็ตามค่ะ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมาย เช่น ประสบการณ์ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ที่ผู้ดูภาพแต่ละคนมีอยู่ไม่เท่าเทียมกัน ย่อมมีส่วนในการแปลความหมายของภาพแต่ละภาพแตกต่างกันไปด้วย การเข้ารหัส การเข้ารหัสเป็นการสร้างภาพไม่ว่าจะแปลความหมายจากคำพูด หรือแนวความคิดออกมาเป็นภาพหรือการใช้สื่อวัสดุจำพวกภาพเพื่อถ่ายทอดความหมายอย่างถูกต้อง และสามารถแสดงความรู้สึก แสดงความหมาย รวมถึงการเขียนคือการวาดภาพให้ผู้อื่นเข้าใจ การเรียนรู้ทางทัศนะนอกจากจะเป็นทักษะในการแปลความหมาย หรือการอ่านสิ่งที่เห็นแล้วยังรวมถึงการเขียน ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราว หรือแสดงภาพเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย จึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในเรื่องนี้ขึ้น การฝึกทักษะด้านนี้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้กันได้แก่ การฝึกการเรียงลำดับ หรือ sequencing ทั้งนี้ เพราะการอ่านและเขียนภาพนั้น เป็นความสามารถในการเรียงลำดับ คือผู้ดูภาพจะต้องสามารถจัดเรียงความคิดให้เป็นลำดับตามเหตุผล ซึ่งเหมือนกับการอ่านเขียนได้ตามธรรมดา การฝึกทักษะในการเรียงลำดับความคิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นมาก ทั้งนี้เพราะเหตุว่า ในปัจจุบัน โทรทัศน์เป็นสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของเด็กๆเป็นอย่างมากทำให้เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากกว่า จะไปทำกิจกรรมทางสังคม หรืออ่านหนังสือ เป็นเหตุให้เด็กลดความสามารถในการอ่านและเขียน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิดของเด็กทั้งนี้เนื่องจากโทรทัศน์ได้เสนอภาพและเนื้อหาความคิดที่เป็นส่วนย่อยเรียงลำดับมาดีแล้ว ถึงแม้ผู้ที่ไม่ค่อยจะสนใจชม ก็สามารถจับเนื้อหาได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียงลำดับความคิดของเด็ก จึงควรจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้ค่ะ การใช้รูปภาพต่างๆ หลายๆ รูป เกี่ยวข้องกันเป็นชุด แล้วให้ผู้เรียนเรียงลำดับเพื่อเล่าเรื่อง ผู้เรียนอาจจะสลับภาพ แล้วเล่าเรื่องแตกต่างกันได้หลายเรื่อง การทำสมุดภาพเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวและสัตว์เลี้ยง การตัดหรือวาดภาพสถานที่หรือเหตุการณ์ต่าง การถ่ายทอดความคิดเห็นของตนในเรื่องต่างๆ ด้วยการเรียนหรือวาดภาพสัญญลักษณ์ หรือการประดิษฐ์สิ่งของและการเปรียบเทียบภาพคนหรือสิ่งของต่างๆ การเล่นเกมโดยการค้นหาสิ่งของที่อยู่ในรูปภาพ เช่น การบอกความหมายหรือคำศัพท์ของสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนคิดว่าคำนี้จะเป็นภาพอย่างไร แล้วจึงให้ค้นหาภาพของคำนั้นๆ ที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่เป็นต้น การให้ผู้เรียนผลิตแผนภาพ แผนภูมิ แผนสถิติ เพื่อแสดงเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน การให้ผู้เรียนสร้างเรื่องราว และถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อดิจิตอลเช่น Storytelling eBook Pinterest YouTube Podcast เป็นต้น จากที่ได้อธิบายไป จะพบว่าการพัฒนาทักษะเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางทัศนะ เป็นสิ่งที่อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจยาก หากแต่ผู้สอนต้องอาศัยการแนะแนวทาง และการฝึกฝน สิ่งนี้แหละค่ะ จะช่วยผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะ สวัสดีค่ะ